Thank you. ตอนนี้เราจะเรียนเรื่องของการจดมวยนะครับ การจดมวยหรือการเตรียมความพร้อมในการเตรียมข้อสู้กับผู้ต่อสู้ หรือการป้องกันการลุกของผู้ต่อสู้นะครับโดยธรรมชาติคนเราเราจะมีความถนัดต่างกันบางคนถนัดซ้าย ถนัดขวานะครับ ในวันนี้เราจะให้ผู้สาธิตนะครับในลักษณะของการจดมวยในคนที่ถนัดขวานะครับนี่คือการ ือเท้าเท้าขวาอยู่ด้านหลังนะครับนี่เป็นลักษณะของมวยจดขวานะครับมวยเหลี่ยมขวานะครับไม่คือว่ามวยเหลี่ยมขวานะครับในลักษณะของเราอาจจะมุมแขนนะครับเพื่อป้องกันหน้าตัวเองนะครับคามนะครับบริลำตัวต่างนะครับดังนั้นมวยเหลี่ยมขวาในลักษณะของการยืนในการเคลื่อนที่ต่างๆเราส่วนมากเราจะยืนลักษณะของปลายเท้าเพื่อให้ให้สะดวกในการเคลื่อนที่นะครับเราจะไม่ยืนลักษณะของเต็มฝ่าเท้า ในการเคลื่อนที่นะครับทีนี้มีอีก 2 ลักษณะเช่นกันครับมวยเหลี่ยมขวาแต่เป็นลักษณะของมุมกว้างนะครับ ก็เป็นลักษณะของจะเห็นเน้นบอดี้ลำตัวเข้าหารเข้าหาคู่ต่อสู้เยอะขึ้นนะครับนี่ลักษณะของมวยเหลี่ยมขวา และลักษณะมุมกว้างนะครับ ก็เดี๋ยวถ้าทางทำในลักษณะของคนถนัดซ้ายนะก็อาจจะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งนะครับ โดยผู้สาธิตคือนี่คนถนัดซ้ายนะครับนะครับนะ ทำการตรงข้ามกันนะครับในลักษณะของ เท้าถนัดเขาจะอยู่ด้านหลังนะครับ เช่นกันมวยถนัดซ้ายกับมวยเหลี่ยมซ้าย อาจจะมี 2 ลักษณะของมุมลำตัวคือมวยเหลี่ยมกว้าง กับมวยเหลี่ยมแคบนะครับเมื่อกี้นี่มวยเหลี่ยมกว้างคือจะเห็นบอดี้ตัวหันเข้าหาคู่ต่อสู้เยอะนะครับทำนองกับการถ้าเป็นมวยเหลี่ยมแคบนะครับลำตัวบอดี้เราก็จะบิดข้างๆเห็นตัวเป้าจะเล็กลง ครับอันนี้ลักษณะของการจดมวยนะลักษณะของมวยเหลี่ยมขวา เหลี่ยมซ้ายนะมุมกว้าง มุมแคบนะครับ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเตรียมตัวในการเรียนมวยไทยครับ ครับ ในการเรียนมวยไทยนะครับก็จะมีอีกพื้นฐานหนึ่งเราที่เราควรตระหนักคือการการสร้างจังหวะให้ตัวเองนะครับนะสร้างจังหวะให้ตัวเองนะครับสังเกตเวลาเราเราอาจจะบวยนการสร้างจังหวะตัวเองนะครับเป็นการย่ำเท้าอยู่กับที่ในขณะการถ่ายน้ำหนักตัวเองนะครับ เพื่อให้เกิดความพร้อมเกิดการเคลื่อนไหวนะครับให้ได้ง่ายขึ้นนะครับดูด้านข้างครับ ห็นภาพเห็นหน้าข้างนี่คือการการสร้างจังหวะให้ตัวเองนะครับกับอีกด้านหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าเราคือการสร้างจังหวะให้ตัวเอง ในการเคลื่อนที่ในการลุกของมวยไทยนะครับในเบื้องต้นตรงนี้เนี่ยเราจะให้ง่ายในการให้ความเข้าใจง่ายในการแบ่งออกเป็นสามสเต็ปง่ายๆสำหรับการลุกด้านหน้านะครับอาจจะมีการสืบนะครับการลุกเฉียงนะลุกเฉียงซ้ายลุกเฉียงขวา แล้วก็การลุกสาบเท้านะครับซึ่งแต่ละแบบนะก็จะเป็นพื้นฐานง่าย ๆในลักษณะของ ในการสืบหน้านะครับ ในการสืบหน้าก็เริ่มแต่การจดมวยตามปกตินะครับโดยการสืบคือการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยการนำเท้าหน้าไปก่อนนะครับ แล้วตามด้วยเท้าหลัง โดยที่ระยะห่างเท้าหน้าเท้าหลังควรที่จะไปพร้อมๆกัน หรือที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับนะครับสืบครับลองลองลองสืบครับสืบนะครับลองดูด้านข้างนะครับ การสืบหน้านะครับ สืบนะครับสืบไป น้ำหนักตัวก็เหมือนกับเราจดมวยตามปกตินะครับ น้ำหนักตัวเราจดมวยตามปกตินะครับอันด้านกับกลับมาด้านนี้ก็ได้ครับลองอีกครั้งนะครับ สืบหน้าครับ สืบหน้าสืบนะครับนี่คือการสืบนะครับต่อไปเป็นการลุกเฉียงนะครับเริ่มจากลุกเฉียงซ้ายนะครับ อาจจะเป็นเฉียงไปมุมเฉียงนิดนึง เพื่อเป็นการเปิดโปโพกในการเป็นพื้นฐานในการเตะนะครับไปลุกเฉียงนะครับ ลำตัวพอเราลุกเฉียงไปปั๊บเนี่ยเราพร้อมที่จะออกอาวุธเหมือนกันนะครับ แต่ลักษณะนี้นะครับลำตัวหลเหลี่ยมการมวยอาจจะพลิกตัวเข้ามาหาผู้ต่อสู้นะครับ นี่คือการลุกเหลี่ยมซ้ายนะครับพอเปลี่ยนมาเป็นลุกเหลี่ยมขวาครับปั๊บนะครับธรรมชาติของธรรมชาตินะครับผู้ต่อสู้เราก็ยังอยู่ที่ผู้ต่อสู้ก่อนนะครับนะครับ สุดท้ายครับในการลุกสลับนะครับ จากเดิมที่เรา เซตตัวนะครับโดยการจดมวยนะครับนะตรงนี้ลักษณะของเป็นมวยเหลี่ยมขวานะครับการลุกสลับคือการก้าวเท้าซ้ายเท้าหลังนะก้าวเท้าหลังนะทางขวานะครับโทษครับไปข้างหน้าลักษณะของเปลี่ยนการนี่คือการลุกสลับนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเท้าหน้าลำตัวอยู่ในลักษณะของที่ความพร้อมนะครับพร้อมในการทั้งโต้ทั้งออกอาวุธ และรับอาวุธจากผู้ต่อสู้ นะครับเรียกว่าการลูกสลับครับ ครับ จากเมื่อกี้เราลุกไปแล้ว นะครับตอนนี้เราจะมาดูการรับนะครับการรับในมวยไทยเราอาจจะแบ่งออกเป็น สองสามอย่างนะเอาง่ายๆที่เข้าใจง่าย ๆนะครับ เบื้องต้นนะครับ การสืบหลังนะครับการสืบหลังก็เริ่มจากการจดมวยนะครับนะการสืบหลังคือดึงเท้าหลังนำไปก่อน แล้วก็ตามด้วยเท้าหน้านะครับ แต่ในตัวเส้นตัวนะก็อยู่เหมือนที่เราจดมวยเหมือนเดิมนะครับอลองใหม่ครับนะสืบสืบหลังนะครับ จากจดมวยถอยหลัง แล้วก็คุมในลักษณะของการคุมเชิง ลักษณะนี้ในระบบการสืบหลังนะครับแบบที่ 2 ครับเป็นการถอยสลับเท้านะครับก็หลังจากที่เราจดมวยนะครับ นี่มวยเป็นลักษณะของมวยเหลี่ยมขวานะครับการถอยสลับเท้าคือถอยเท้าหน้านะกลับมาอยู่ด้านหลังสลับเท้า กลายเป็นมวยเหลี่ยมซ้ายนะครับแต่บนพื้นฐานยังคุมเชิงคู่ต่อสู้อยู่นะครับนี่ครับถอยสลับเท้าอีกนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้ บอดี้แล้วก็การจดมวยก็ยังคงสภาพเดิมนะครับแล้วส่วนที่ 3 ครับ ฉากนอกรับทางซ้ายนะครับดูให้ดีนะครับนะถอยเท้าซ้ายออกไป ออกเฉียงออกไปข้างๆเลย แล้วก็ดึงเท้าขวาตามนะครับ มุมลักษณะของออกทางมุมแรงแล้วก็อาจจะถือว่าเราออกซิกแซกหนีแนวแรงเขานะครับ ก็อีกอีกด้านหนึ่งครับนะ ฉากนอกรับทางขวานะครับก็พลิกตัวออกมาอีกข้างหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้ทำต่อเนื่องนะครับเราเริ่มจากสืบนะครับสืบหลังนะครับสืบหลังนะครับสืบหลังนะครับอีกงานหนึ่งครับนะถอยสลับเท้านะครับการถอยสลับเท้า เน้นนะครับไม่ว่าเราสืบหน้าสืบหลัง ถอยสลับเท้าในมุมไหนก็ตาม ตาแล้วก็การเตรียมกับรับคู่ต่อสู้ต้องจ้องคู่ต่อสู้ตลอด และที่สำคัญคือตัวบอดี้ในการตรวจมวยต่างๆ เราก็ต้องมีการพร้อมที่จะตอบโต้อาวุธต่างๆนะครับนะครับ อีกครั้งหนึ่งครับนะสืบนอกทางซ้ายจากหลังทางซ้ายนะครับ จากหลังทางขวา จากเมื่อกี้นะครับจากสืบหลังนะครับถอยสลับเท้า และตัวนี้จะเป็นฉากนอกรับทางซ้ายนะครับโดยการถอยเท้าซ้าย ออกไป4าองศา เพื่อให้พ้นแนวแรงของของคู่ต่อสู้นะครับ นี่คือฉากนอกรับทางซ้ายนะครับกลับคำนองกลับกันครับนะนะอาจารย์จดจุดมวยเสร็จนะครับ ฉากนอกรับทางขวานะครับถอยเฉียงมา มันจะเป็นลักษณะของ ของกึ่งสามเหลี่ยมนะครับจากแนวแรงจากแนวเดิมนะครับลองใหม่ครับนะไปทางซ้ายนะครับนี่ฉากลกลัอกทางซ้ายนะครับถึงจะเห็นว่าตัวเราจะหนีออกจากแนวแกนนะแนวแรงเขานะครับฉากนอกรับทางขวานะครับ พลิกตัวออกมานะครับลักษณะของการถอยตัวนะเท้าหน้าก็ยู่เป็นลักษณะของการคุมโจทย์มวยเหมือนเดิมครับ ครับจากที่เราเคลื่อนที่ในการลุกการรับ ตัวนี้เราจะเอามาผสมผสานนะครับอาจจะต้องเริ่มจากการตรวจมวยนะครับเนการสืบหน้านะครับสืบหลัง สืบทั้งข้างมาทั้งข้าง ลุกเฉียงซ้าย ลุกเฉียงขวา ฉากนอกรับทางซ้าย ฉากนอกรับทางขวา แล้วลุกสลับเท้าถอยสลับเท้า ครับทีนี้เราจะลองให้ผู้สาธิตเป็นสเต็ปเท้าในเเลื่อการฝึกนะครับ เริ่มจาก สืบหน้าหลัง สืบด้านข้าง สืบด้านข้างลูกเฉียงซ้ายลูกเฉียงขวาฉากนอกรับทางซ้าย ฉากนอกรับทางขวาลูกสลับเท้า ขอให้สลับเท้าครับทิศทางในการเคลื่อนที่นะครับ ถ้าเราฝึกตามนี้จะเป็นการเคลื่อนที่ที่จะช่วยให้ตัวเองนะครับทำการเซตตัวหรือการจดมวยที่พร้อมในลักษณะของพร้อมต่อสู้พร้อมบอกอาวุธและก็พร้อมรับอาวุธของผู้ต่อสู้ครับ